สวัสดีค่ะ พี่เมย์แนะนำวิธีการถักหมวก C048 ใบนี้นะคะ ใบนี้เรียกลายลายเกลียวนะคะเกลียวสองเกลียวสองหลัก ลายที่ใช้ถักเป็นลาย พอหนึ่งคอ เกี่ยวหน้าเกี่ยวหลัง หรือลายเอฟเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังนะคะ แล้วก็ตอนที่เราเก็บริมเนี่ย เราจะเก็บริมด้วยลายทีทีหรือพอคอนะคะ เกี่ยวหน้าเกี่ยวหลัง แล้วจบลายริมเป็นลายหยักแบบนี้นะคะ ใบนี้ยืดหยุ่นนะคะ ใส่สบายๆอุ่นๆหนาๆค่ะ ถ้าพร้อมแล้วก็ดูอุปกรณ์แล้วลงมือถักได้เลยนะคะ แนะนำอุปกรณ์สำหรับถักหมวก 4048 นะคะ หมวกใบนี้จะถักจากเข็มโคเชต์ลายจะเป็นลายเกลียวนะคะ แล้วก็ตัวสัญลักษณ์ที่ใช้ถักก็จะเป็น พอหนึ่งคอนะคะ พอหนึ่งคอเกี่ยวหน้า พอหนึ่งคอเกี่ยวหลังหรือ F เกี่ยวหน้า F เกี่ยวหลังนะคะ อุปกรณ์ที่ใช้ พี่ใช้ไหมพรมสี่พายยี่ห้ออีเกิลนะคะ เราจะใช้สองม้วนนะคะเวลาถักเราจะถักสองเส้นคู่ ตัวหัวเข็มหัวเข็มเป็นหัวเข็มเบอร์ใหญ่หน่อยนะคะ ใช้เจ็ดทับศูนย์ได้นะคะ หรือแปดทับศูนย์ก็ได้นะคะ แต่ของพี่พี่จะใช้เบอร์นี้นะคะ หัวเป็นหัวสี่จุดห้ามิลถ้าเทียบกับเข็มทองสองหัวบ้านเราก็จะประมาณเบอร์แปดทับศูนย์ค่ะ เพราะว่าต้องการให้งานมันออกมาฟูฟูนุ่มๆใส่สบายๆนะคะ เข็มสอดนะคะ เอาไว้เก็บเศษตอนที่เราถักเสร็จแล้วนะคะ แล้วก็กันไกค่ะ อุปกรณ์พร้อมแล้ว เราเริ่มลงมือถักกันเลย เริ่มงานแถวที่หนึ่งนะคะ เราจะเริ่มโดยการที่คล้องไหมเป็นวงกลม นี้นะคะ แล้วก็ขึ้นด้วยโซ่ โซ่สาม พอโซ่สามเสร็จแล้วเราจะถักพอหนึ่งข้อพอหนึ่งข้อคือพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงมาในช่อง ดึงขึ้นมามีสามแบบนี้นะคะ รวบสอง รวบสองอย่างนี้เรียกพอหนึ่งคอ เราจะถักพอหนึ่งคอสิบเจ็ดครั้งนับรวมกับตัวโซ่ด้วยเป็นทั้งหมด สิบแปดหลักนะคะถักวนไปแบบนี้นะคะ จนครบหลักที่สิบเจ็ด นับรวมโซ่ โซ่จะเป็นหลักที่สิบแปดพอดีนะคะรวมแบบนี้หลักสุดท้ายนะคะหลักที่สิบแปดเราพันหัวเข็มนะคะ ลงไปที่ช่องแล้วเราดึงค่ะดึงตรงนี้ดึงรูด ดึงตัวจุดเริ่มต้นนี่นะดึงรูด รูดให้ชิดที่สุดที่ ที่ จะทำได้นะคะ แล้วก็เอาตัวไหมขึ้นมา มันจะมีสามหลัก รวบสองรวบหนึ่ง นับจำนวนห่วงนะคะ จำนวนหลักทั้งหมด เราจะได้ทั้งหมดสิบแปดหลัก ปิดงานนะคะ ให้เราให้ปิดงานแบบนี้นะคะ ลงไปที่ช่อง แล้วดึงผ่าน พอดึงผ่านเราขึ้นโซ่สามรอเลยค่ะ ทีนี้ตรงนี้เราย้อนกลับมาด้านหลังนะคะ ดึงให้ชิดอีกรอบหนึ่ง แล้วเราเอาตัวปลายไหมเนี่ยค่ะ ใส่เข้าไปที่เข็ม เราจะเก็บซ่อนเลยนะคะ เพื่อไม่ให้ตัวปลายไหมตัวนี้มาเกะกะเราเวลาเราถัก เราก็เก็บซ่อนแบบนี้ นะคะ แล้วเราก็ตัดให้ชิดนะคะต่อไปเราจะเริ่มงานแถวที่สอง แถวที่สองจะเป็นแถวที่เราเพิ่มจากสิบแปดหลักเป็นสามสิบหกนะคะ โซ่ถือเป็นหลักที่หนึ่งนะคะ เราจะเริ่มโดยที่เริ่มนะคะ หลักแรกที่เป็นหลักโซ่เดิมข้างล่างนะคะ เราจะพันเกี่ยวหลังเอฟเกี่ยวหลังนะคะ พอหนึ่งคอหรือเอฟเกี่ยวหลัง เกี่ยวแบบนี้นะคะ ด้านหลังห่วงจะขึ้นด้านหลังนะคะ ถักเหมือนถักพอหนึ่งคอแต่ว่าเกี่ยวด้านหลัง ทีนี้หลักถัดไปนะคะ หลักถัดไปจะถักพอหนึ่งคอเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังพอหนึ่งคอเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังไปวนรอบนะคะเกี่ยวหน้าก่อน เกี่ยวหน้าแบบนี้ นี่นะคะ แล้วก็เกี่ยวหลังที่หลักเดิมเนี่ยค่ะ เกี่ยวทั้งหน้าเกี่ยวทั้งหลังที่หลักเดิมค่ะ หน้าจะอยู่แบบนี้ หลังจะอยู่แบบนี้นะคะ เกี่ยวหน้าก่อนนะคะ เกี่ยวหน้า เกี่ยวหน้าไหมจะขึ้นข้างหน้า เกี่ยวหลังค่ะ ที่หลักเดิมไหมจะขึ้นด้านหลัง ทำวนไปแบบนี้นะคะ แล้วนับหลักรวมหลักเราจะเรามาดูวิธีจบงานแถวที่สองนะคะ แถวที่สอง เราจะจบหลักสุดท้ายนะคะ ตรงนี้โดยการที่ถัก ถัก F หน้าถัก F หลังนะคะ แล้วเรานับหลักรวมทั้งหมดนะคะ เราจะได้สามสิบหกหลัก เวลาเราปิดงานตรงนี้ลงไปที่เดิม เวลาปิดงานตั้งแต่แถวนี้เป็นต้นไปจะปิดแบบนี้นะคะ แล้วก็เริ่มงานก็เริ่มเหมือนกัน เริ่มด้วยโซ่สามนี้นะคะ ทีนี้แถวที่สามจะเป็นแถวที่เพิ่มแถวสุดท้ายนะคะ จะเพิ่มจากสามสิบหกเป็นเจ็ดสิบสอง วิธีเพิ่มนะคะ เริ่มตั้งแต่แถว เริ่มตั้งแต่หลักแรก โซ่ถือเป็นหลักที่หนึ่งนะคะ เราจะเริ่มโดยการถัก พอหนึ่งคอเกี่ยวหน้า นี้นะคะ ตรงที่เป็นหลัง อ่าหลักถัดไปนะคะ ตรงที่เป็นหลัง เราจะถักพอหนึ่งคอเกี่ยวหลังสองครั้ง ที่หลักเดิม นี่ นะคะ ตรงไหนเป็นหลัง ถักหลังนะคะ สองครั้ง ตรงไหนที่เป็นหน้า ถักหน้า สองครั้งที่หลักเดิม หนึ่ง สองนะคะ ตรงที่เป็นหลังถักหลัง ลงไปแบบนี้นะคะ ไหมจะขึ้นข้างหลังถักมันถักพอหนึ่งคอแต่เราไปเกี่ยวงานข้างหลังค่ะ ลงไปอีกครั้งหนึ่งที่หลักเดิมนะคะเกี่ยวแบบนี้ แล้วก็ดึงงานขึ้นข้างหลังเนี่นะคะ มันจะเป็นการเพิ่มเพิ่มหลัก โดยที่อันไหนเป็นเป็นหน้า หลักไหนที่เป็นหน้าแบบนี้นะคะ เป็นเกี่ยวหน้า เราก็ถักเกี่ยวหน้าสองครั้งที่หลักเดิมนี้นะคะ อันไหนที่เป็นหลักที่อยู่ข้างหลัง เราก็ถักเกี่ยวหลังสองครั้งที่หลักเดิม แล้วนับจำนวนหลักทั้งหมด เราจะได้ทั้งหมดเจ็ดสิบสองหลักค่ะ เรามาดูวิธีปิดงานแถวที่สามนะคะ แถวที่สามหลังจากที่เราถักวนรอบแล้วนะคะ เราจะถักโดยการที่ตรงไหนที่เป็นหลังนะคะ เราจะถักเพิ่มแบบนี้ พิ่มสองหลัก ในหลักเดียวกันนะคะ เพิ่มหน้าสองหลักในหลักเดียวกัน เราจะได้ทั้งหมดเจ็ดสิบสองนะคะ พอวนรอบมาเวลาเราปิดงานปิดเหมือนเดิมนะคะ พอปิดเหมือนเดิมเสร็จตอนที่เราขึ้นงานใหม่ เราก็ขึ้นด้วยโซ่ โซ่สามแถวที่สี่นะคะ ตรงไหนที่เป็นเกี่ยวหน้า เราถักเกี่ยวหน้าตรงไหนที่เป็นเกี่ยวหลัง เราถักเกี่ยวหลังค่ะ โซ่นับเป็นหลักที่หนึ่งนะคะ ตรงนี้ถักเกี่ยวหน้า ตรงไหนที่เป็นเกลียวหลังเราถักเกลียวหลัง เพื่อให้ลายมันคลี่ออกมาก่อนที่เราจะทำลายเกลียวนะคะ นี้เป็นเกี่ยวหน้า เราก็ถักเกี่ยวหน้า ถักหย่อนหย่อนมือนะคะ อย่าถักตึงมือเพราะว่าถ้าถักตึงมือเดี๋ยวมันจะได้ใบเล็กแล้วมันก็จะใส่ไม่สบายเข็มหัวใหญ่จะช่วยได้ค่ะ ตรงไหนเป็นหลังเกี่ยวหลังนะคะ ตรงไหนเป็นหน้า ก็เกี่ยวหน้า ถักวนไปแบบนี้นะคะ ลายของแถวที่สี่นะคะ จะเป็นเกี่ยวหน้าสองเกี่ยวหลัง งานแถวที่สี่ เวลาเราถักออกมาแล้วนะคะ งานจะเริ่มคลี่ออกแต่ว่ายังไม่สุดนะคะ งานจะเริ่มคลายๆออก เราปิดงานนะคะ ตรงนี้เหมือนเดิมนะคะ งานเราจะจบโดยการที่ถักหลังสองนะปิดงานเราก็ดึง ่ผ่าน เวลาเริ่มต้นงานใหม่ถักเหมือนเดิมค่ะ เราขึ้นโซ่สามนะคะ ทีนี้แถวตั้งแต่แถวที่ห้าเป็นต้นไปเราจะเริ่มถักเกลียว เวลาเราถักเกลียวนะคะเดิมเลยเนี่ย แถวมันจะขึ้นแบบนี้ใช่ไหมคะ ถ้าหน้าสองอยู่แบบนี้ ทีนี้มันจะเหลื่อมค่ะ ตรงนี้มันจะอยู่หลักเดิม แล้วมันจะเหลื่อมมาทางนี้อันหนึ่งให้ดูนะคะ ตรงนี้นะตรงนี้ถือเป็นหลักที่หนึ่งนะคะ โซ่ หลักที่สองนี้นะคะ ยังเป็นด้านหน้าเหมือนเดิม ทีนี้ด้านหน้ามันจะเยื้องไปอันหนึ่งเนี่ยค่ะ เยื้องไปเป็นหน้าสองหลังสองเหมือนเดิมค่ะ หน้าสองนะคะตรงนี้เป็นหลัง เราก็ถักหลัง ตรงนี้มันจะกลายเป็น อันเมื่อกี้หน้าสองอันนี้เป็นหลังนะคะนี่ะมันจะเยื้องทั้งหน้าทั้งหลังไปทางด้านซ้ายแล้ววนเป็นวงกลมค่ะนะฮะมันจะเหลื่อมไป ทางนี้ก็จะเป็นหน้า หน้าสองหน้าก็จะเหลื่อมมาทางนี้ เวลาเราถักนะคะ หน้าสองหลังสองท่องไว้นะคะ เนี่ยค่ะ หลังหลังหนึ่งหลังสอง อ่าต่อไปหน้า หน้าหนึ่งหน้าสอง ลายมันจะเริ่มเยื้องออกไปทางด้านซ้าย ถักไปแบบนี้แล้วเดี๋ยวเรามาปิดงานทางนี้นะคะ งานแถวที่ห้านะคะ เราจะเริ่มถักให้ลายมันเยื้องออกไป แถวที่หกก็จะเยื้องต่อออกไปอีกนะคะแล้วท้ายที่ สุดเนี่ยหมวกมันก็จะเริ่มงอลง แล้วมันก็จะเริ่มเห็นเป็นเกลียวบิดไปทางซ้ายวนรอบนะคะ ความสูงของหมวกนะคะ คือเจ็ดนิ้วนะคะ ทีนี้เวลาเราเริ่มต้นแล้วก็เวลาเราปิดงานปิดเหมือนกันทุกแถวนะคะ เวลาเริ่มต้นก็เริ่มโซ่สามทีนี้ถ้าเราอยากจะรู้ว่าลายต่อไปของเรามันต้องเป็นอะไร ตรงนี้มันเป็นหน้านะคะ อันต่อไปมันต้องเป็นหน้าอยู่ตรงนี้กับห้องนี้ เพราะฉะนั้นหน้าหลักนี้จะกลายเป็นหลังค่ะ เราก็ถักหลังนะคะ โซ่เป็นหลังหลักที่หนึ่ง อันนี้ก็เป็นหลังนะคะ หน้าหลักนี้ยังอยู่ที่เดิม หลักที่สองจะอยู่ที่เดิมค่ะ หลักที่สองทางซ้ายนะคะตรงนี้ก็เป็นหน้าพอเราขึ้นตรงนี้ได้เสร็จหน้าสอง หลังสองค่ะ มันก็จะถักวนเป็นเกลียวไปแบบนี้นะคะ เยื้องไปเรื่อย ๆ หลังสอง ตรงนี้ก็ตรงเป็นหน้า หน้าสองนี่ค่ะลายมันจะเริ่มหมุนเป็นเกลียว อันนี้ก็ต้องเป็นหลัง หลังสอง มันอยู่ตรงอันแรกนะคะ ถ้าเราขึ้นถูก วิธีดูก็ดูให้ดีนะคะว่า อ่ะ ถ้าแถวถ้าวนกลับมาเสร็จปุ๊บ ปิดงาน ถ้าเป็นแถวที่เจ็ดเราก็มาดูตรงนี้ต่อ เห็นไหมคะ มันก็จะเยื้องเยื้องออกไปเรื่อยๆที่เราถักตั้งแต่เริ่มต้นนะคะ แล้วก็ได้มาเป็นตัวลายหมวก ลายเฉียงแบบนี้ จนได้ความยาวตามต้องการนะคะ เราจะเห็นลายตัวนี้เป็นลายบิดแบบนี้นะคะ เป็นลายบิดเพราะว่ามันเป็นลายสองหลัก มันจะไม่นูนขึ้นมา รงนี้นะคะ ของพี่วัดตั้งแต่ตรงจุดศูนย์กลางจนถึงตรงริมตรงนี้ได้เก้านิ้วนะคะ ต่อไปเราจะเก็บริม วิธีเก็บริมนะคะ ให้เราพลิกงานเข้าไปด้าน ด้านในหมวกพลิกงานด้านในหมวกนะคะ แล้วก็เริ่มต้นด้วยโซ่สามแล้วถักตัวพอหนึ่งคอลงไปทุกหลัก เราจะได้ทั้งหมดเจ็ดสิบสองหลักเท่ากับตัวหมวกตอนที่เราเริ่มต้นถักนะคะ ตรงนี้วิธีถักพอหนึ่งคอ นี่ค่ะแทงลงไปตรงช่อง นี้นะคะ ทีนี้แถวที่หนึ่งเนี่ย ถักพอหนึ่งคอวนรอบ ตั้งแต่แถวที่สองขึ้นไป เราจะถักขอบนะคะ โดยการที่ถัก ทีเกี่ยวหน้าทีเกี่ยวหลังทีคือพอคอนะคะ เวลาปิดงานปิดแบบนี้นะคะปิดเหมือนตอนที่เราถักหมวกมา เวลาเราจะถักที แถวที่หนึ่งตรงโซ่นี้นะคะ เราลดเหลือโซ่สอง ตรงนี้เป็นเป็นหลังนะคะ ต่อไปเราเริ่มทีเกี่ยวหน้า ทีเกี่ยวหน้าจะถักเหมือนกับพอหนึ่งคอ เพียงแค่ว่าเอาขึ้นมาสามแล้วเรารวบพร้อมกัน แบบนี้นะคะ แล้วก็เป็นทีเกี่ยวหลัง เกี่ยวหลังก็ไปด้านหลังค่ะห่วงจะขึ้นด้านหลังแล้วรวบพร้อมกันทำสลับไปแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะปิดงานแถวนี้ให้ดูนะคะ ตอนนี้ถักวนไปรอบค่ะ ปิดงานลายขอบนะคะ ปิดงานลายขอบแถวที่สอง ตรงนี้นะคะ มันจะจบโดยการที่ถักทีเกี่ยวหน้า นะคะ แล้วก็ตรงนี้ดึงผ่าน เวลาดึงผ่านลงแบบนี้นะคะ เข้าไปตรงช่อง พอดึงผ่านเสร็จแล้ว แถวต่อไปถักเหมือนเดิมนะคะ ตรงไหนที่เป็นเกี่ยวหน้า ถักเกี่ยวหน้า ตรงไหนที่เป็นเกี่ยวหลัง ถักเกี่ยวหลัง เป็นพอคอนะคะ ขึ้นสามแล้วรวบเลย ความสูงของขอบแล้วแต่ชอบนะคะ ปกติก็จะประมาณหนึ่งนิ้วครึ่งถึงสองนิ้วนะคะ ถ้าของพี่พี่จะถักตรงเนี้ย ถ้านับถ้านับตรงที่เราถักพอคอพี่จะถักสี่แถวแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีจบงานของแถวริมนะคะ แถวสุดท้ายของขอบหมวกนะคะ ตรงนี้พี่ถักมาทั้งหมดสี่แถว เวลาเราพับ เราก็จะได้ขนาดนี้พอดี นี่นะคะ แถวสุดท้ายพี่ จะเก็บริมโดยการถัก x ย้อนหลัง ให้เราเริ่มโดยการที่ถักโซ่หนึ่งนะคะ พอถักโซ่หนึ่งเสร็จแล้ว เนี่ย ธรรมดาเวลาเราถัก x เราจะแทงไปข้างหน้าแบบนี้นะคะ เราถัก x ย้อนหลังก็คือ ย้อนมาข้างหลังเนี่ยค่ะ ช่องหนึ่งดึงห่วงขึ้นมาสองแล้วรวบ นี่นะคะ เป็นการถักคอทอค่ะ คอทอย้อนหลัง นี่นะคะหลวมหลวม มือนะคะ ย้อนมาข้างหลัง ขึ้นมาสองห่วงแล้วรวบ ย้อนมาข้างหลัง ดึงขึ้นมาสองห่วง แล้วรวบ งานมันจะเป็นหยักๆแบบนี้ค่ะทำวนโดยรอบนะคะ เดี๋ยวจะมาปิด ปิดงานแถวริมนะคะ ที่ถักเอ็กย้อนหลัง เราจะถัก x วนมาจนถึงโซ่สองตอนที่เราเริ่ม เนี่ยค่ะ หลักแรกนะคะ ให้เราแทงลงไปตรงหลักแรกเลย แล้วเราก็ถัก x ตัวสุดท้าย ปิดงานนะคะ ตัดไหม พอตัด ไหม เสร็จแล้วเนี่ย ตรงนี้ดึง ไหมออกมา ดึงไหมออกมา ลายมันจะเชื่อมต่อกันพอดีนะคะ ตรงริมมันจะเป็น เป็นหยักๆยเพื่อเก็บริมให้มันเรียบร้อย เนี่ยค่ะ ริมจะเป็นแบบนี้นะคะ ะเป็นหยักกทีนี้เวลาปิด ปิดงาน เราดูนะคะ ว่าตรงนี้มันเชื่อมต่อกันเห็นไหมคะลายมันจะลายมันจะเอียงเอียงแบบนี้ เราก็เอาเข็มเนี่ยค่ะ แทงเข้าไปตรงด้านหลังงาน นี่นะคะ เราดึงย้อน แทงไปข้างหน้า ย้อนหลัง แทงไปข้างหน้า ซ่อนปลายไหมค่ะ ซ่อนเสร็จแล้วเราก็ตัดเศษเราก็จะได้หมวกที่เวลาใส่พับขอบขึ้นแบบนี้ ทีนี้ถ้าใครไม่ชอบพับพับขอบขึ้นแบบนี้ ตอนที่เราถักเราก็ไม่ต้องกลับเข้า ด้านในนะคะ เราถักด้านนอกไป แต่ว่าความยาวจะต้องน้อยกว่านี้ ตัวนี้พี่ถักเป็นหมวกที่พับขอบขึ้น ความยาวมันเก้านิ้ว แล้วก็เวลาเราใส่เราจะพับขอบแบบนี้ ใบใบนี้ยืดหยุ่นนะคะ เวลาเราถักเราก็ถัก อย่าดึงตึงมากนะคะ ถ้าเราถักเป็นใบสีน้ำตาลหมวกลายนี้ก็สามารถถักถวายพระได้นะคะ ติดตามพี่เมย์ต่อได้นะคะ ที่ช่อง YouTube เมทินีแฮนด์เมดค่ะ